ไล่สีกาเดียนและแพทเทิร์นการไล่สีด้วยกาเดียนก็คือ การไล่เฉดสีจากสีหนึ่ง ไปยังอีกสีหนึ่งต่อเนื่องกันไปกี่สีก็ได้กาเดียนที่กำลังใช้งานอยู่จะแสดงอยู่ที่ Toolbox ค่ะกร a เดียนถูกระบายโดยใช้ Blend Tool ในลักษณะเทกร a เดียนลงบนพื้นที่ นอกจากนี้เครื่องมือระบายสีอื่นๆ ยังมีตัวเลือก Brush Dynamics แบบ Random Color ที่ใช้หัวแปลงระบาย โดยสุ่มสีจาก Gradient Gradient บริหารจัดการโดยใช้ Dialog Gradient การเปิด Dialog Gradient ให้ไปที่ Image Menu เลือก Windows Dock Able and Dialogs และเลือก Gradients ค่ะ ุณสมบัติต่างๆ ในไดอะล็อกการเดียนส์การเดียนต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้ ก็มีปุ่ม Edit เป็นปุ่มแก้ไขการเดียนเมื่อคลิกจะปรากฏไดอะล็อกการเดียนเอดิเตมาให้แก้ไขการเดียนค่ะ New เป็นปุ่มสร้างการเดียนใหม่ เมื่อคลิกจะปรากฏไดอะล็อกการเรียนอีดิเตมาเช่นกัน มาให้สร้างกระเดียนใหม่ค่ะ Duplicate เป็นปุ่มซ้ำกระเดียน เมื่อคลิกจะคัดลอกกระเดียน แล้ววางทันที delete ปุ่มลบกระเดียนที่ไม่ต้องการ refresh ปุ่ม refresh คลิกเพื่อโหลดรายการกระเดียนอีกครั้ง ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่มกระเดียนเข้ามาใหม่ค่ะ การสร้างกระเดียน การสร้างกระเดียนแบบ 1ตอนหรือ1 segment กระเดียนแบบ 1ตอนหรือ1 segment คือกระเดียนที่มีการไล่เฉดสีเพียง 2 สี สีที่ด้านซ้าย 1 สี ไล่เฉดสีไปยังสีที่ด้านขวา อีก 1 สี สีที่อยู่ภายในเป็นสีที่ผสมกัน ระหว่างสีที่ด้านซ้ายและสีที่ด้านขวา ความเข้มจางขึ้นอยู่กับระยะทางค่ะ มีขั้นตอนการทำได้ดังนี้นะคะ ที่ Dialog Gradients คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏ Dialog Gradient Editor ที่ Dialog Gradient Editor สามารถตั้งชื่อของ Gradient ได้ตามต้องการค่ะรายละเอียดต่างๆ ใน Dialog Gradient Editor ก็จะมีชื่อของ Gradient มี Preview แสดง Gradient แล้วก็ตัวชี้สีด้านซ้าย ตัวชี้แบ่ง Gradient แล้วก็ตัวชี้สีทางด้านขวาค่ะ สีและข้อมูลสีที่ตัวชี้เมาส์ สามารถบันทึกย่อมุมมองของกระเดียนขยายมุมมองของกระเดียนแล้วก็ขยายกระเดียนให้เต็มแอะล็อก ได้ค่ะ เมื่อเราเลือกสีที่ด้านซ้าย โดยคลิกขวาที่กระเดียน left endpoints color จะปรากฏหน้าต่าง left endpoint color เพื่อให้เลือกสี จากนั้นเลือกที่ตามต้องการเลยค่ะ เลือกสีที่ด้านขวา โดยคลิกขวาที่ gradient light endpoint color จะปรากฏหน้าต่าง right endpoint color เพื่อให้เลือกสี จากนั้นเลือกสีตามที่ต้องการค่ะ เลื่อนตัวชี้แบ่งกระเดียนตามความต้องการ เพื่อกำหนดความหนาแน่นของเฉดสีว่าจะให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาได้เลยค่ะ เรามาดูกระเดียนแบบหลายตอนกันบ้างนะคะ กระเดียนแบบหลายตอนก็คือกระเดียนแบบหนึ่งตอนหลาย ๆ ตัวมาเรียงต่อกันค่ะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ที่ Dialog Gradients คลิกที่ปุ่ม New จะปรากฏ Dialog Gradient Editor ที่ Dialog Gradient Editor ตั้งชื่อของ Gradient ได้ค่ะ คราวนี้เราก็มาตั้งจำนวนตอนของ Gradient ที่ต้องการสร้าง โดยคลิกเมาส์ขวาที่ Gradient เลือก Replicate Segment จะปรากฏหน้าต่าง Replicate Segment จากนั้นตั้งจำนวนตอนของ gradient ตามความต้องการ โดยใช้เมาส์จับแถบเลื่อนได้เลยค่ะ ที่ Dialog Gradient Editor Gradient จะถูกแบ่งเป็นตอนๆตตามที่ได้ตั้งค่าไว้ ที่หน้าต่าง Replicate Segment ค่ะ คลิกที่แถบตัวชี้ของ Gradient ตอนที่ 1 เพื่อจะเลือกสีให้กับสีที่ด้านซ้าย และสีที่ด้านขวาของกระเดียนตอนที่ 1 เลือกสีที่ด้านซ้ายให้กับกระเดียนตอนที่ โดยคลิกขวาที่กระเดียน Left Endpoint Color จะปรากฏหน้าต่าง Left Endpoint Color มาให้เลือกสี จากนั้นเลือกสีตามต้องการค่ะ การเลือกสีที่ด้านขวาให้กับกระเดียนตอนที่1 โดยคลิกขวาที่กระเดียนเลือก Light Endpoint Color จะปรากฏหน้าต่าง Light Endpoint Color มาให้เลือกสี จากนั้นก็เลือกสีตามต้องการค่ะ คลิกที่แถบตัวชี้ของกระเดียนตอนที่ 2 เพื่อจะเลือกสีให้กับสีที่ด้านซ้าย และสีที่ด้านขวาของกระเดียนตอนที่ 2 ค่ะ คลิกเลือกสีด้านซ้ายและด้านขวา เหมือนกับกระเดียนตอนที่ 1 ค่ะ ย้ายตัวชี้แบ่งกระเดียนที่อยู่ตรงกลางได้อย่างอิสระ เพื่อกำหนดความหนาแน่นของเฉดสีไปทางซ้ายหรือทางขวาค่ะ มื่อสร้างกระเดียนจะถูกบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .ggr เก็บอยู่ที่ ในทำนองเดียวกันสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์ .ggr จากเว็บต่างๆ มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีกระเดียนมาให้ใช้งานเพิ่มเติมอย่างง่ายๆ ได้อีกด้วยค่ะ patterns การสร้างแพทเทิร์นนะคะเป็นการไล่สีด้วยแพทเทิร์นก็คือภาพที่สามารถนำมาเรียงต่อกันให้กลายเป็นภาพที่ใหญ่ได้ ไม่จำกัดค่ะ โดยภาพเล็กๆ ที่นำมาเรียงต่อกันจะกลายเป็นลวดลายให้กับภาพใหญ่แพทเทิร์นมีลักษณะเดียวกับการปูกระเบื้องนั่นแหละค่ะแพทเทิร์นถูกระบายโดยใช้ Basket Fill Tool ในลักษณะของการเทแพทเทิร์นลงบนพื้นที่ ส่วนโคนทูนใช้ระบายแพทเทิร์นในลักษณะของการระบายด้วยหัวแปลงค่ะ แพทเทิร์นสามารถบริหารจัดการโดยใช้ไดอะล็อกแพทเทิร์นการเปิดไดอะล็อกแพทเทิร์นให้ไปที่ Image เมนูเลือก Windows d o c a b l e and Dialogs แล้วก็เลือก Patterns ค่ะ คุณสมบัติต่างๆ ใน Dialog Patterns มีดังนี้นะคะ Delete เป็นปุ่ม delete pattern ที่เราไม่ต้องการค่ะ refresh ปุ่ม refresh คลิกเพื่อโหลดรายการ pattern อีกครั้ง ใช้ในกรณีที่มีการเพิ่ม pattern เข้ามาใหม่ หรือจะกด open ปุ่มเปิดเป็นไฟล์ เมื่อคลิกจะเปิด pattern มาเป็นไฟล์ภาพค่ะ การสร้างแพทเทิร์นมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ สร้างภาพขนาดเล็ก ขนาดเท่ากับที่จะนำมาทำเป็นแพทเทิร์นบันทึกเป็นไฟล์ .pat โดยไปที่ไฟล์เลือก Export จะปรากฏหน้าต่าง Export ให้ตั้งชื่อและเลือกประเภทของไฟล์ โดยประเภทของไฟล์ให้เลือกเป็น GIMP Pattern หรือ .pat จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Export Image as แพทเทิร์นขึ้นมา ที่หน้าต่าง Export Image Add Pattern ใส่คำบรรยายแพทเทิร์นได้ค่ะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Export เพื่อจบการทำการบันทึกไฟล์ .pat เมื่อได้ไฟล์ .pat มาแล้วนะคะ ให้ย้ายไฟล์ .pat ไปไว้ที่โฟลเดอร์ patterns ที่ ทั้งนี้ต้องเปลี่ยนสิทธิ์การอ่านและเขียนโฟลเดอร์ patterns ให้เป็น 777 ก่อนนะคะ ก็คือทำให้คัดลอกไฟล์มาที่โฟลเดอร์นี้ได้ เพราะโดยปกติไม่สามารถทำได้ค่ะ ให้ไปที่เทอร์มินอลแล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ค่ะ ที่เทอร์มินอลพิมพ์คำสั่ง เพื่อทำให้โฟลเดอร์แพทเทิร์นสามารถคัดลอกไฟล์ .pat ไปวางไว้ได้ค่ะ จากนั้นคัดลอกไฟล์ .pat ไปไว้ที่ ที่ Dialog Patterns คลิกที่ปุ่ม Refresh เพื่อโหลดรายการ Pattern จากนั้นจะปรากฏ Pattern ใหม่ที่โหลดเข้ามาค่ะ